มานะคะ รอบนี้ รอบนี้ เดี๋ยวเรามาดูนะคะ พี่กระโหลกจะทุบจะแตกไหมจะแตกจะแตกหรือเปล่ามาสปินรอบละสี่ร้อยนะคะครั้งนี้คุณมาเจ็ดหมื่นค่ะมาแล้วมาแล้วม่ไหมมาอีกไหมโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วสี่ร้อยเก้าร้อยหกสิบแล้วมาอีกแล้วพันสี่สี่ร้อยสี่สิบแล้ว ขึ้นไหมขึ้นไหมฟีสปินไหมมาแล้วฟีสปินแล้ว กี่สปีดแล้วนะคะ12รอบมาแล้วรอบที่หนึ่งมาไหมมาไหมมาไหมมาไหมรอบที่สิบมาไหมรอบที่เก้ามาไหมมาแล้วมาแล้วเอาคูณสองแล้วคูณสองคูณสามแล้วมาไหมมาเอาคูณสี่แล้วมาไหมไหมไหมคูณห้าโอ้โหมาลที่ตลกนี่กระทุกจริงแปดจริงนะมาแล้วมาแล้วเร็วมาอีกไหมหลือหกรอบมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกไหม มาอีกแล้วโอ้คูณหกแล้วมาอีก คูณเจ็ดแล้วมาอีกไหมมาอีก คูณแปดแล้วมาอีกไหมอ้ามาอีกมาอีก คูณเก้าโอ้โหมาอีกไหมเจ็ดพันกว่าแล้วค่ะ ตอนนี้มาอีกไหมมาอีกไหมสามรอบสามรอบสองรอบสองรอบมาอีกไหมขออีก ขออีก ขออีก คูณสิบแล้ว โอ้โหคูณอีกไหมคูณอีกไหมคูณอีกไหมมาอีกมาอีกรอบสุดท้ายขออีก ขออีก ขออีก ขาอีก เขาอีก มาแล้ว ได้อีกแล้วคูณ12ไปเลย คูส13 เลย คูส14เอาอีก เอาอีก คูห15โอ้คูบ16 มาอีก โอ้โหบิ๊กวิน บิ๊กวิน บิ๊กวิน ขึ้นอีก ขึ้นอีก ขึ้นอีกขึ้นอีก ขอขอเมกาวิน ขอเมกาวิน ขอเมกาวินอืมเมกาวิน เมกาวิน มาแล้วเมกาวิน โอเค โอเค ไหนดูสิคูบ16เรารอบนี้ ซปรินได้ 18,7 7น8 7 8 0 ไหนมีอีกไหม โอ้โห รอบนี้ได้เท่าไหร่ ได้เท่าไหร่ ได้กำไรเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ โอ้โห สามหมื่นแปดสี่ร้อยหกสิบพี่กะโหลกนี่เขาทุบจริงแจกจริง ต้องเว็บนี้ สมัครเว็บตรงทำยังไง ฝากถอนไวเพียง 5 วินาที ขั้นตอนแรกให้ท่านคลิกลิงก์ สมัครใต้คลิป ต่อมาให้ท่านกดสมัครตรงนี้ได้เลย เสร็จแล้วให้ท่านกรอกเบอร์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP เสร็จแล้วให้ท่านสร้างรหัส PIN 4ตัวเพื่อความปลอดภัยของท่าน ต่อไปให้ท่านกรอกชื่อและเลขบัญชี ข้อมูลต้องตรงกัน และเป็นความจริงเท่านั้น เสร็จแล้วให้กดยอมรับแล้วกดถัดไป แค่นี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้แล้ว เรายังมีคาสิโนหลายค่ายที่สามารถให้ท่านเลือกเล่น เช่น Sexy Gaming SA Gaming Dream Gaming และอื่นๆอีกมากมาย และยังมีในส่วนของสล็อตก็มีหลากหลายค่ายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น PG Gaming Slot XO และค่ายอื่นๆอีกมากมาย หากท่านมีข้อสงสัย อยากสอบถามโปรโมชั่น หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อแอดมินของเราได้ 24 ชั่วโมง ที่ไลน์ ID ใต้คอมเมนต์ได้เลย